วัสดีครับ ผมเคลลี่ธนพัฒน์ครับ ผมขอเชิญตัวแทนทุกค่ายทุกแบรนด์ ให้มาร่วมสนุกกับผมในงาน Triple s i n e o Plus ที่โรงแรม t i f u l e Grand ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมนี้และงานนี้นะครับผมขอเปิดบ้านให้ทุกคนกินฟรีเที่ยวฟรีนะครับแล้วก็พบกับศิลปิน และดีเจชื่อดังและที่สำคัญนะครับ งานนี้ผมขอจัดหนักแจกจริงนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล Apple iPhone 7 Samsung S8 สร้อยคอทองคำแล้วก็รางวัลใหญ่ของเรานะครับเบนซ์ CLA 1คันกลับ บ้านไปเลยครับยังไงไว้มาพบกันในงานนะครับแล้วก็ขอ ให้คุณเป็น ผู้โชคดี ครับ